Thank you. จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายตามธรรมชาติของเด็กที่ชอบการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเดิน วิ่ง กระโดด ยักย้ายไปมา ดังนั้น การที่เด็กได้ร่ายรำทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ ให้สอดคล้องกับทำนอง จังหวะและเสียงดนตรี ซึ่งเป็นเหมือนการออกกำลังกายไปในตัว ส่งผลให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงสมส่วน คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง พื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ขณะที่เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในการฟ้อนรำหรือเต้นระบำประกอบเพลงนั้น เด็กจะมีความสนุกสนาน ได้ปลดปล่อยความเครียด ส่งผลให้เด็กๆ มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใสกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง พื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม กิจกรรมนาฏศิลป์เป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เพราะการที่เด็กๆได้ร่ายรำเล่นละคร แสดงการละเล่นพื้นเมืองร่วมกับเพื่อนๆ เป็นการที่เด็กๆ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ในการเป็นผู้นำผู้ตาม และการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ประกอบท่าทางที่พร้อมเพรียงไปกับเพื่อนๆนั้น ก็เป็นการหล่อหลอมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตัวของเด็กอีกด้วยไปนคะเชิญ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เช่น ในการฝึกให้เด็กๆฟ้อนรำนั้น เด็กๆ ต้องจดจำ และแยกแยะท่าทางการรำแบบไทยให้ถูกต้อง เช่น ท่าจีบหงาย จีบคว่ำตั้งวง ตีไหล อีกทั้งต้องจดจำท่าทางต่างๆ เพื่อให้เข้ากับเนื้อร้องและจังหวะของของเพลง อย่างถูกต้องแม่นยำและพร้อมเพรียงกับผู้อื่น จึงเป็นการช่วยพัฒนาการทางด้านสติปัญญาในเรื่องของความจำและการคิดวิเคราะห์โดยตรง พื่อช่วยให้เด็กๆ ได้สัมผัสถึงความเป็นไทยที่นับวันจะหาได้ยากมากขึ้น เด็กประถมวัยควรได้รับการจัดประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้อิริยาบถต่างๆ สามารถทำท่าทางเคลื่อนไหวตามจังหวะลีลาของเพลง หรือเล่นเกมที่มีดนตรีประกอบ อาจเป็นท่ารำแบบง่ายๆ ให้มีจังหวะช้าหรือเร็วตามทำนอง เพลงหรือดนตรี อันได้แก่ การแร่รำทำจังหวะแบบไทยเดิม การขับร้องแบบไทย การบรรเลงดนตรีไทย การแต่งกายแบบไทย ซึ่งคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ดำรงอยู่คู่กับประเทศชาติของเราสืบไป Thank you.